有毒品？什么？我什么都没做。那这是什么？一袋三百克的可卡因。这不可能！靠住他。我能给我国的大使馆打电话吗？当然了，去打吧。 สำหรับบทเรียนที่ 8 ตอนที่ 3 นี้ เป็นฉากในสถานีตำรวจเช่นเดิม แต่เป็นเรื่องการจับกลุ่มเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งนักท่องเที่ยวว่าขอจับกลุ่มเรื่องยาเสพติด นักท่องเที่ยวปฏิเสธว่าไม่มี เจ้าหน้าที่ตำรวจชี้ให้ดูถุงโคเคน300 กรัมที่ได้มาจากกระเป๋าเป้ของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวอุทานว่าเป็นไปไม่ได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งให้ใส่กุญแจมือ นักท่องเที่ยว ขอโทรศัพท์ถึงสถานทูต เจ้าหน้าที่ตำรวจอนุญาตให้โทรได้ สำหรับประโยคุผีแปลว่ามียาเสพติด ในสถานการณ์นี้ภาษาไทยต้องการบอกว่ามีการตรวจพบว่านักท่องเที่ยวมียาเสพติดในครอบครอง สำหรับประโยค什么我什么都没做แปลว่าอะไรนะ ผมไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นนะ คำว่า什么แปลว่าอะไร ในกรณีนี้จะใส่คำว่านะเข้าไปเพื่อให้มีความหมายเชิงตกใจหรือประหลาดใจคำว่าหัวแปลว่าฉัน คำว่าตงแปลว่าทั้งหมด คำว่าไมแปลว่าไม่ได้ คำว่า做่วแปลว่าทำ ความหมายโดยรวมคือไม่ได้ทำทั้งหมดนั่น สำหรับประโยค那这是什么一袋三百克แปลว่า แล้วนั่นอะไร คุณมีโคเคน300 กรัมคำว่า那แปลว่างั้นคำว่า这แปลว่านี่คำว่า是แปลว่าคือคำว่า什么แปลว่าอะไรคำว่า一袋แปลว่าหนึ่งถุงคำว่า 300 ภาษาจีนอ่านว่า ไปคำว่ากรัมภาษาจีนอ่านว่าเหอคำว่าเอแปลว่าของ คำว่าเข่ายิงแปลว่าโคเคนสำหรับประโยค这不可能แปลว่า เป็นไปไม่ได้ คำว่า这แปลว่านี่ คำว่า不แปลว่าไม่ คำว่า可能แปลว่าเป็นไปได้ เมื่อมีคำว่า ซึ่งแปลว่าไม่วางอยู่หน้าจึงทำให้เปลี่ยนความหมายเป็น เป็นไปไม่ได้ สำหรับประโยคเข่าจูทาแปลว่าใส่กุญแจมือเขา คำว่าเข่าจูแปลว่าจับกุมคำว่าฮะแปลว่าเขาสำหรับประโยค我能给我国的大使馆打电话吗แปลว่าผมขอโทรศัพท์หาสถานทูตของผมก่อนได้ไหมคำว่าหัวแปลว่าฉัน คำว่า能นแปลว่าสามารถ คำว่า给ก แปลว่าให้คำว่าหัวแปลว่าฉันคำว่าหัวแปลว่าประเทศคำว่า的แปลว่าของคำว่า大使馆แปลว่าสถานทูตคำว่า打电话แปลว่า โทรศัพท์คำว่ามาแปลว่าไหมสำหรับประโยค当然了 去打吧แปลว่าได้ครับ เชิญเลยครับคำว่า当然แปลว่าแน่นอนคำว่า了แปลว่าแล้วคำว่า去แปลว่าไปคำว่า打แปลว่าโทรคำว่าป้าเป็นคำเสริมประโยคแปลว่าเหอะหรือเถอะ